สวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในแต่ละบท อาจารย์ขอแนะนำวิธีการเรียน BRU 001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ Easy English for Everyday Life กันบนไทยมุกก่อนเลยนะคะ อาจารย์ขอแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะ การเตรียมการเรียนนะคะ โดยปกติแล้วเมื่อทุกคนเข้ามาสู่หน้าแรกของรายวิชาอาจารย์ ทุกคนควรที่จะเตรียมใจและการอ่านทุกสิ่งไปตามลำดับในรายวิชาของอาจารย์ จะมีวีคศูนย์ซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นจะบอกทุกอย่างรวมถึงตารางการเปิดเรียน และหน้าที่สำคัญก็คือ announce board เป็นส่วนสำคัญ ที่อาจารย์ต่ายคนสวยคนนี้แหละจะเป็นคนคอยแจ้งเตือนทุกคนว่าในแต่ละสัปดาห์ ทุกคนจะต้องทำกันอย่างไรบ้างนะคะ และสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือสมุดจดค่ะ ถึงแม้จะเป็นการเรียนอยู่ที่บ้าน ก็ควรจะมีนะคะ 2. ขั้นตอนของการเรียนนะคะ ขณะที่เราเรียนเนี่ยเวลาที่เราเรียนทุกสัปดาห์เริ่มดูกันที่ announce board ก่อนเลยนะคะว่าอาจารย์จะบอกให้ทำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ บางครั้งอาจารย์อาจจะมีการพูดคุยกันบ้าง แต่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์ที่เหมือนกันก็คือ การดูวิดีโอตอบคำถาม อ่านเนื้อหาควิสหรือแบบฝึกนั่นเองค่ะ และในขณะที่เรียนเมื่อมีศัพท์ใหม่ๆ ก็ควรที่จะจำหรือจดใส่สมุดให้ไวเลยนะคะ 3. ขั้นตอนหลังการเรียนรู้ค่ะ หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ของเราเรียบร้อยลงแล้ว สามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่เรียนมาแล้วได้ตลอดนะคะ และพยายามนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงให้มากที่สุดนะคะ เพราะรายวิชาของอาจารย์มุ่งเน้นให้ทุกคนได้ปรับไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่า เมื่อทุกคนเรียนแล้วจะทำอย่างไรถ้าไม่ผ่านอาจารย์ขอตอบสั้นๆค่ะ ไม่น่าจะมีคนไม่ผ่านนะคะ เหตุผลก็คือดูชื่อรายวิชาสิคะ Easy English for Everyday Life นะคะอาจารย์จะทำเรื่อง ที่หลายคนคิดว่ายากเป็นเรื่องง่ายๆ อยากรู้ไหมคะ เป็นอย่างไรต้องลองดูค่ะ ต้องสนุกแน่ๆเลยเชื่ออาจารย์ไหมคะ